การควบคุมโดยกฎหมาย ในประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 เพื่อจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่กระทบกระเทือนต่อความสุขสงบ และศีลธรรมอันดีของประเทศนะคะ ตัวอย่างก็อย่างเช่น หากมีผู้กระทำการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ ในการล้วงข้อมูล แก้ไขข้อมูล หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือว่ามีลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสุขสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการตราพระราชบัญญัติ นี้ขึ้นมาค่ะ